อไปเราจะมาสรุปคำศัพท์ที่จำเป็นกันนะคะ คำแรกผู้สูงอายุโคเรชะคุณลุงหรือว่าคุณป้านะคะโอจิซังโอบาซังคุณตาหรือว่าคุณยาย โอจี้สั่งโอบาสั่งความเอาใจใส่โคโกโรซึไกความรับผิดชอบเซคินิงกังการให้กำลังใจโอเองอาหารเกียวริเครื่องดื่มโนมิโมโนข้าวโกฮัง โภชนาการหรือว่าการรับประทานอาหารโชคุจิ การเคลื่อนย้าย อิโดนั่งสวาริมัส ยืนทัชิมัส นอน เนมัสอาบน้ำชาวาโออาบิมัสสระผม อาตมาโออะไรมัสหรือว่าคามิโออะไรมัสสุดท้ายนะคะ หลัง ที่หมายถึง ช่วงเอว หรือว่า ช่วงสะโพกนะคะ โคชิ